อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วยโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยจ้ะ มาวันนี้ก็เราก็จะเล่นเกมสเกอร์นะครับผม เกมนี้ต้องบอกเลยครับผมเป็นเกมที่ว่ายอดฮิตมาผมอยู่ในค่ายเอ่อพาติเพเยอร์นะครับผม มาลุยกันเป็นเลย มาวันนี้เราโคว่า จะแตกสักเท่าไหร่นะจ๊ะเออปะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อฟรีเกมกันเลยนะครับผมว่า จะเข้าดีขนาดไหนไปมาครับต้องบอกครับผมว่าเกมนี้ แตกดีในช่วงค่ำๆนะผมเออหกโมงถึงสามสี่ทุ่มนะผมแต่ว่าวันนี้ผมเล่นประมาณหนึ่งทุ่มนะผมช่วงหนึ่งทุ่มนะผมเวลาที่ผมเล่นวันนี้มาครับผมโอ้โห มาแรกก็วาลงเชื่องวันสามช่องแล้ว โอ้โหบอกรอบเพิ่มอีกจำนวนสามรอบ พร้อมกับรางวัลก้อนโตครับผมเม็ดนี้สสอองหหมื่นน้าพังร้อยครับผม รางวัลระดับเมกะนะครับผมเออสุดยอดเลยครับผม อยากตามตามมาได้แล้วครับ อยู่ด้านล่านี้ เออตามมาเลยอ้ยกดได้รอบฟีกสองรอบผมเล่นใช่สามนะ มาลุย คูณ5มิตรนี้ยังไงก็แตกครับผม โอ้โหรางวัลนนี้บอกเลยว่า 7รอบเนี่ย ของผมล้วน เพราะวายเข้ามาจำนวน 3 ช่องนะผม วายเข้ามาจำนวน 3 ช่อง ยังไงก็เข้าครับ ผมพี่น้อง โอ้โห เหลือเชื่อครับอดอกนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณ ของดีจากที่นี่นะจ๊ะ เออ มาดีอย่างนี้ไหลมาเป็นน้ำเป็นท่าเลยจ้าวายเข้าแบบนี้ก็ไหลกันไปยาวๆเลยสิจ้าเพื่อน เออ มาผมถุงเงินไปนี้เข้ามาอีกแล้วครับผม 14,868 โอ้โหสุดยอดเลยครับ มาผมดอกนี้ดันกันไปยาวๆเลยจ้าโอ้โห กูลงมาช่องที่4 5ช่องที่5นะครับผม โอ้โหดอกนี้บวกยับครับผม ดอกนี้บวกเยิบเอออยากตามที่ผมสามารถคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะสามารถคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ครับผม บอกเลยว่าไม่มีขั้นต่ำครับผมเล่นกันได้ทุกราคาเลยเล่นกันได้ทุกราคาเลย โอ้โหเหลือจะเชื่อนะจ๊ะ เหลือจะเชือกเข้ามาอีกแล้วจ้า โอ้โห สุดยอดผมเม็ดนี้แตกมาอีก1 2 9 6 0นะจ๊ะเออ ท่านผู้ชมตามมาได้นะจ๊ะลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถคลิกเข้ามาได้เลยครับผม สมัครง่ายมากนะครับ สมัครง่ายมาก สมัครง่ายนิดเดียวเพียงใส่เบอร์โทรเท่านั้น โอ้โห บอกเลยมาแล้วดอกนี้แดงเบเล่โอ้โห นึกว่าแดงเบเล่จะเข้า แดงเบเล่เข้ามาเป็นเรื่องครับผม โอ้โห เบนนี้มาอีก 1 2 6 9 6 0 นะ โอ้โห สุดยอดเลยครับผมผู้ชม ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน และกดถูกใจและอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะ เออ ที่สำคัญนะคะผมอย่าลืมบอกรังแอดด้วยนะ โอ้โห ใครตามไว้นะ เดี๋ยวจะแจก เอ้ย โอ้โห ดอกนี้แดงเปเล่เข้ามาจนได้ผม 1 4 3 4 7 2 โอ้โหสุดยอดเลยนะผู้ชมดอกนี้ กินไปเกือบร้านนะผม กินไปเกือบร้านนะจ๊ะเออท่านผู้ชมทุกท่าน ไม่ตามก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะจ๊ะโอ้โหดูเอาเองนะผม ให้มันเป็นเพอเป็นย่อยเองนะจ๊ะเออสุดยอดนะจ๊ะถ้ากดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดหนึ่งแจ้งเตือนยเนาะแต่ทั้งหมด5 4 9 7 8 0พร้อมกับสิทธิ์รอบฟิลิปปินส์โอ้โห เหลือเชื่อครับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมเพราะว่าเรามาเล่นจนแตกให้โชว์ให้เห็นให้ดูแล้วนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะผมวันหน้าจะเล่นอะไรให้ดูแล้วเกมไหนจนจะแตกดีอย่างนี้อีก พร้อมรับชมกันได้นะผม